เรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลดังเลยทีเดียวนะฮะ เมื่อโรคออนไลน์แห่แชร์คลิปของน้อยคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พร้อมกับเหลียวมามองข้างหลัง และชูนิ้วกลางขึ้น พร้อมกับใบหน้าสุดกวนทำเอาชาวเน็ตพากันจุกอกจุก